อีกนะโอ้โหผลมาตอนนี้นะ ซุปเปอร์เมกาวินนะสามพันเก้าสิบนะ เอาเรื่องโอ้โหวันนี้สองสี่เก้าเก้า อันดับพันของเมือง เอาเรื่องสุดยอดครับ สุดยอดเลย พี่น้องเด้อ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 ห้าพันเลยนะเกมนี้นะ เอาเรื่องผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะ เริ่มที่เบ็ดยี่สิบก่อนเลยนะ เปิดออโต้แวงห้าสิบหมุนขออนุญาตเปิดเทอร์โบยัดเลยนะ เอาเอาเอาเอาเอาโดนสิโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ย ำหรับตระกูลฟอร์จูนนะก็ไม่มีอะไรมากนะกดหมุนหมุนเลยนะเฮ้ยเบนกยี่สิบเฮ้ยโดดี่โดดแหมดูว่าจะโดดเลยนะมา่า มาดูกันว่าวันนี้จะมีชุดเบิ้มมาให้ดูหรือเปล่านะชุดเบิ้มนะ อ่า ไปเอาเอาอายังไม่โดนนะนี่หลังนี้เอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวนี้นะ หมดแล้ว ผมขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะ เบ็ดเมื่อกี้ไม่ค่อยเข้าเลยนะวันนี้ไปที่เบ็ดสามสิบนะห้าสิบหมุนเป็นเลย จริงๆนะไม่ค่อยโดดนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่ี้ยังยังอีกเหรอโคโค่อ้าวโดดหรือเปล่านะ ตรงนี้นะเอาตรงนี้มีวินนะเว้ยตรงนี้ ซุปเปอร์เมกาวินนะสามพัน ็ดสิบห้านะเอาเรื่องโอ้โหนึกว่าจะโดนแล้วนะเมื่อกี้นะ โอ้โห ไม่โดดสักทีนะ เอ้าโดดจนได้นะเหล่านี้นะรู้เรื่องนะเป็ดสามสิบด้วย บอกเลยชุดมันเล็บยังไม่มาอีกเหรอ หรับฟรีเกมเกมนี้นะก็เนี่ยถ้าเข้าแบบนี้ก็จะเอาตังค์ทั้งหมดมารวมกันนะนี่ชุดใหญ่อยู่นะเริ่มเลยนะสามารถบังนี้ซุปเปอร์เมกาวินนะ6,675ก็ส่งเรื่อง บดอกนี้นะซุปเปอร์เมกาวินนะสามพันเก้าสิบนะเอาเรื่องโอ้โหวันนี้สองสี่เก้าเก้าอันดับพันของเมืองเอาเรื่องสุดยอดครับ สุดยอดเลย พี่น้องเด้อไปครับ ยังไม่สาสมใจนะ ผมขออนุญาตเปลี่ยนไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยนะ สามสิบหมดนะเป็นหนึ่งร้อยเมื่อกี้ก็เต็มกระดานนะเมื่อกี้นะเฮ้ยอือ เงียบจัง เบ็ดหนึ่งร้อยเงียบจัง ขออนุญาตเปลี่ยนไปที่เบ็ดสองร้อยนะ อีกสามสิบหมุนนะเลย อ่า ยังไม่โดดนะอุ้ยตรงนี้ ซูเปอร์เมกาวินนะสองหมื่นสามเจ็ดร้อยนะโอ้โหตรงนี้โคตรเต็มอ่ะโคตรเต็มอ่ะมาไวไปไวแล้วเกมนี้นะ เกมใหม่นะกำลังมาเลยนะช่วงนี้นะโอ้โหเข้าฟรีอีกนะตรงนี้ซุเปอร์ดูสิเข้าฟรีจะแตกเท่าไหร่นะ อ้ยหืมบอกเลยเต็มคาราเบลอ่ะ ดอกเนี้ยโอ้ย วันนี้เป็นวันของผมจริงๆ นะนักปั่นสล็อตมือหนึ่งนะอ่าโอ้ยหดูดดูดดูมาไวไปไวเลยอ่ะวันนี้บอกเลย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 ปั่นสล็อตมือหนึ่งขอตัวไปใช้ตังค์กันนะ โอ้โหเต็มกันละเบล